อะไรนะอยากแกะอะไรสีแดงๆงั้นเหรอหมายความว่าไงยังช้าไปเยอะเลยหนุ่มเอ้ยคราหน้าค่อยลองใหม่